ครับ สวัสดีครับ มือนี้กินข้าวครับ มีผู้สาวมเฮ็ดครับขอให้กินสองคนครับำมะฮุงครับผัดมี มีผักหลายอย่างนะครับมือนี้กินข้าวร่วมกันครับบอกข้างเขากันส้าวัสนีครับ ซ่บเครับเอาคันเดียวไปทำเอ้าแยเลือดมันเลยเนี่ยแกเอาไปอบเนี่ยเอาไปอบทำน้ำมันทำงับเขาคนเบิ่งไปล่า บใส่หมูครับเนี่ยแต่แซ่บแต่แซ่บครับหอนหอยู่ครับข้เลยลงปูเลยอันนั้นทอดเข็มไม่โอ้ยทอดเข็มไม่ไกลหรอเป็นเสาเนี่ยเยอะ มีแต่ครับ นี่พัดมี เห้เรากินน้ำใหม่ก็าะอไรเประแดกก็ก่อนยางมาลลูกเขายังมากยังก็ประแดกเอ๋จับใส่ นี่น้ำใหม่มาจมยี่ใส่หมูใครเขาั้งผัดเมย์มึงไหนอ่ะ ยืดเงินยาวเพื่อมันเป็นเงินใ่ญ่นะเรื่องท่อนเงิ่นั่นเงินบอกบ้านจังเงินเะรอเขาบอกอ่ำจริงจังเป็นเนี่มแกงเส้นบอกอืมอืมบอกหมก็ไม่มีน้ำหมูก็ปุ่นพี่น้องหน้าแคบแจบ ตำบกหุ่งตำบกหุ่งแห้งแห้งฝนตกคนจะเศร้าน้ำมันจะถ่วมครับแตตำบกหุ่งแห้งพักนี่น็อหลายรอบเส็จ ทำยังไงครับสงียบนะไหนระวังต่งใครพอดีเลยหัวกระเทียมเห็นเนาะมอาสองแรงสิเขายุดมาได้น้องกุ้งก็ยุดไปก็ได้ยุดเอาไว้ตรงนี้ ของได้หองหมู่บ้านก็ได้สองหมูนขนมปล่อยอ่ะหลังเขาชาทิตยเนี่ยเหนองไผ่ไปเพื่อพาไปหวานนอืมต้องขึ้นเขากะมันก็ นอกวันเสาร์นะมันต้องเขานะมันต้องมาออกเนี่ยมันเจ้าขมเจ้าขมกินก็แนวเจ้าขมใจเนี่ยโจ้ไผ่ใี่ไหวะโจ้โจ้มึงว่าเี้ยมันแรง นี่บ่ได้ ได้ เออ แล้วไม่กินอันนี้นะกินได้แล้วพัดมีหรอเราเพื่อนหน้าบ้าน เนาะเวไปนั่งคลิปนี้ไปทำนี่เราไปนั่งคลิปหนาก็พอกันไหม ครับสวัสดีครับ